วัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับโดยคลิปนี้นะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณป๋องสุพันธ์นะครับเข้ามาติดตามความคืบหน้าของเหรียญรุ่นเจริญพรกลางนะครับว่าเสร็จสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ ครับท่าน เออจับไม่ได้ทิ้งงานเลยบางคนถามนะฮะถาม ถาม ถามเยอะ วันนี้เดี๋ยวนะ เสียงดังอยู่โรงงาน วันนี้ก็แจ้งให้แฟนเพจ และเอฟซีนะครับ ผู้ที่ร่วมบุญมา วันนี้ราชาพยักชุดนำเลิกนะครับ ตอนนี้อยู่ในโบสถ์แล้วอยู่ที่วัดห้วยด้วน นะครับเผอิญผมเนี่ย ต้องมาดูงานที่โรงงานว่า รุ่นเจริญพรกลาง เนี่ยคืบหน้าไปเยอะ น่าจะสัปดาห์นี้ก็น่าจะเสร็จนะช่างนิวนะ เห็น พี่เปิ้ล บอกนะครับ ก็นำไปลงยา เดี๋ยวมาดูกันนะครับ คือผลงานของเราเนี่ยก็จะอัปเกรดให้ผู้ที่ร่วมบุญมา แล้วก็สมนาคุณนะครับ เป็นวัตถุมงคลที่ มีคุณค่าแล้วก็สวยงามจริง ๆนะครับ ท่านที่จองราชาพยักชุดนำเลิกไว้พรุ่งนี้ติดต่อตามศูนย์จองได้เลยนะครับ ที่จองไว้จริงๆ แล้วผมก็ไม่ค่อยอยากมาแต่ว่าตามคำเรียกร้องนะครับที่ว่าให้ช่วยกันอัพอัพเกรดของเจริญพรกลางนะครับ ซึ่งผมเป็นผู้ควบคุมดูแลนะฮะให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับ แล้วเม็ดเงินที่ได้มา เราไม่ได้สร้างเสร็จแล้วถวาย เราถวายก่อนสร้างเลยนะครับทุกครั้ง เอาเงินไปทำตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่หมดแล้ว แล้ว ก็มาทำวัตถุวังมงคล ตอบแทน สมนาคุณให้แก่ผู้ร่วมบุญ เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าอ่ารุ่นเจริญพรกลางถึงไหนแล้ว ตอนนี้เหลือเนื้อล่างแล้วมั้งตีเนื้อทองแดงเนื้อหลักๆ เสร็จแล้ว เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ตามมาชมนะครับ ท่านผู้ชมส่วนรุ่นราชาพยักษ์นำเลิกพรุ่งนี้ติดต่อรับได้วันนี้ หลวงปู่จะเสกให้ในโบสถ์นะครับ อันนี้มาดูเนื้อเอ่อนี่เนื้อทองแดง เหลือเหลือเนื้อนะ นี่เป็นเนื้อทองแดงหลังเลียบเนื้อทองแดง ตีต้องตีสองสามครั้งนะครับถึงจะ เป็นเนื้อทองแดงหลังเรียบนะขอยืมนี่นะตีออกมาต้องสวยนะเดี๋ยวคือคือถ้าไม่สวยนะผมผมจะต้องตรวจงานตลอด อันนี้คืออ่าช่างเปิลช่างเปิลกำลังทงานนะรับรองนะครับว่าประมาณทักสองอาทิตย์ สองอาทิตย์เสร็จนะพี่เปิ้ลนะอีกสองอาทิตย์เสร็จแล้วก็เอาไปลงยานะฮะนี่ช่างนิวช่างแกะช่างแกะฝีมือเบอร์หนึ่งเลยนี่นิวสุพรรณนิวสุพรรณนี่ช่างแกะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับช่างแกะนะครับ ด้านในนี่ครับแกะเด้งๆเลยรุ่น เจริญพรกลางนี่อะไรวะนี่เลื่อนนี่นะเจริญพรกลางเจริญพรกลาง วยนะครับทองแดงหลังเรียบดูนี่ไม่ได้หยุดลงเราไม่ได้หยุดนะอืมเจรนพรกลางฮะเนี่ยสวย ๆ นะครับ นี่ตัด ตัดนะฮะกำลังใส่ใส่ตัวตัดทองแดงหลังเรียบ มาดูเนื้อทองเหลืองนี่เนื้อ ทองเหลืองครับผลงานไม่ได้หยุดเลยมึงเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดเมื่อวาน หยุดเมื่อวานวันเดียวครับ สวย ๆ เลยอุ้ยร้อนร้อนครับร้อนอันอันนี้ตีน้ำตีน้ำขึ้นรูปตีน้ำตีน้ำนี่เป็นชุดตีน้ำนะครับ ขึ้นรูป ยังไม่เสร็จนะฮะตีนำก่อนหนึ่งทีเพราะว่าบล็อกเนี่ยบล็อกลึกมากเด้งมากนะครับ นี่ผมจับเข้าไปร้อนเลยนะครับ เดี๋ยวผมดูที่ไม่ร้อนอ่านี่ไม่ร้อน นี่แค่ตีนำนะครับเนื้อทองเหลืองนะมาชมผลงานนะครับของทีมงานสะพานบุญของสุพรรณการันตีนะครับ อันนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับรุ่นเจริญพรกลางนี้ แล้วเราสำเร็จสร้างพระใหญ่ หน้าวัดนะฮะพระองค์ใหญ่9เมตร9เซนนะรูปหลวงปู่นะครับ ตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับ ท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ต้องหาหาเช่าเอานะครับ เดี๋ยวรอผลงานนี้ประมาณสองอาทิตย์เสร็จนะฮะเสร็จเสร็จแล้วเราก็ าดู นะฮะ เดี๋ยวไปดูที่เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้นกขู่หน่อยอยู่ในโรงงาน เดี๋ยวพาไปดูที่เสร็จแล้วนะครับ ที่เสร็จแล้ว มาคุยกันคุยด้านใน ด้านในดีกว่าเข้าทางนี้ก็ได้ร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนครับท่านผู้ชมครับ คือรุ่นเจริญพรกลางเนี่ย เราดำเนินการเมื่อกี้คุยกับช่าง อีกประมาณสองอาทิตย์ ก็เสร็จเสร็จแล้วก็ส่วนเจ๊สาวนะครับสองมงคลศิลไล่ลงยา นะครับลงยาเสร็จ รุ่นนี้ก็จะออกตามราชาพยักษ์นะครับ ราชาพยักษ์จะออกวันที่สิบห้าตุลานะครับสิบห้าตุลานะฮะนี่ก็คือแพ็คแล้วนะครับ เราลงหลังอันนี้รุ่นเจริญพรกลางนี่รุ่นเจริญพรกลางนะครับเนี่ยนะครับแพ็คแล้ว เจริญพงกลางหน้ากากเงินนะฮะอันนี้ติดหน้ากากแล้วนี่ครับหนึ่งถึงห้าร้อยลังหนึ่งประมาณนี้นะครับ นี่หลังขอบเรียบ อันนี้เราแพ็คหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูกำลังต่อโค้ด บางส่วน นี่คือมาดูคนเก็บเงินนะฮะคนนี้จะเป็นคนเก็บเงินพี่นิดพี่นิดคนสวยของเรา นี่ครับ แล้วทำอะไรติดหน้ากากใช่ไหมพี่นิดหน้ากากอะไรตัวนี้หน้ากากนวาค่ะ หน้ากากนวะนะครับ นี่คือธรรมดาโรงงานเราไม่ให้ให้เข้ามานี่ทำอะไรคะจะตั้งโค้ดค่ะฮะตั้งโค้ดค่ะนี่ดูคนต่อโค้ดสวยไหมแฟนสามคนคนนี้นะฮะนี่นู่น คนต่อโค้ดอยู่นู่นนี่อะไรนมต่อโค้ดนะ โอ้โหนี่ที่นี่ใช้คนเกาหลีต่อโค้ดนะครับ ดูนะครับอ่าดูผมผมซะก่อนนะฮะ ไม่มีเวลาหวีนี่ เดี๋ยวมาดูติดหน้ากาก คนนี้เป็นคนติดหน้ากากที่สวยที่สุด เขาที่นี่เขาจะใช้ตุ๊ดติดหน้ากากนะครับ เอ้ยเอ็มเป็นตุ๊ดเปล่าวะ ไม่ใช่ใช่ไหมนี่ครับท่านผู้ชมมาชมเป็นสดสดมาดูกันสดๆ ไม่อยากจับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นรอยนะ สวยงามมากรุ่นเจริญพรกลางนะครับ สร้างพระใหญ่ สร้างพระใหญ่หน้าวัดนะครับ 9 เมตร9เซนนะฮะ เสร็จแล้วนะฮะ ตามวัตถุประสงค์ตอนนี้เรากำลังดำเนินการทำเหรียญสมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมบุญมานะครับ ที่เป็นเจ้าของหมดแล้วนะครับแหมนี่สวยงามมาก นี่กำลังติดหน้ากากนี่ตอกโค้ดนะฮะตอกโค้ดต้องคนใช้สายตาดี น้องคนนี้เขากินผักบุ้งทุกวันนะฮะดูตาฮะตายังเต่านะตอกโคดเนี่ยดูต้องตาดีีตาใสๆตาใสตักกระแตนนี่กินเรียนน้ำค้างทุกวันนะ ตอนเช้าตื่นมาเรียนน้ำค้าง แล้วก็ถึงจะตอกโคตสวยตอกผิดนะมึงเนี่ยกำลังตอกโคตแล้วก็ส่งไปส่งไปลงยานะใช่ไหมพี่พี่พี่นิดก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะฮะอดใจรอนะฮะเราทำทุกวันนะฮะ ทำทุกวันไม่ได้หยุดเลย แล้วก็จะรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ก็ต่อเลยนะฮะต่อจากเจริญพรกลางนะฮะเจริญพรกลางเนี่ยจะต่อต่อจากราชาพยักษ์นะครับ จะต่อจากราชาพยักษ์ก็รออีกนิดนึงนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ ผมก็พยายามมาตรวจสอบแล้วดูผลงานนะครับ ตอนนี้ทำไม่ได้หยุดเพิ่งหยุดเมื่อวานวันเดียว โรงงานเขาก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับ เพราะเขาก็อยากได้เงินนะครับ นะครับ อยากได้ไหมพี่นิดเงินนะ่ะเนี่ยเนี่ยอีกชุดนี้ก็อีกสองอาทิตย์ได้ตังค์ละครบนี่ที่ลังๆนี่นะครับ แพ็คหมดแล้วนะครับ ที่เป็นลังนี่แพ็คอยู่ข้างนอกนั่นก็ส่วนลงยา พวกนี้หน้ากากใช่ไหมพวกนี้ติดหน้ากากเงินหน้ากากหน้ากากอ่าสัตตาอหน้ากากฝาบาทอะไรพวกนี้นะครับ จะอยู่ในนี้ปีกเครื่องบินเนี่ยฮะ อึ๊บผมยังเข้าออกลำบากเลย อึ๊บเออ ก็อยากให้ชม เดี๋ยวดูช่างนิวแกะ นี่นี่ทำต่อเลยนะงานเนี่ย คือบล็อกเนี่ยนะไม่มีใครสู้คนนี้นะผมบอกก่อนเลย เป็นนี่นะครับ ศิลปะนะครับ ลงบนก้อนเหล็กเนี่ยนะไม่มีใครสู้ช่างนิวนะ ผมว่านะ ในความรู้สึกผมเนี่ย ผมได้ดูบล็อกคือไม่เอา นะครับ ไม่สวยไม่เด้งไม่เอา เด้งจริง ๆ